รื่องนวัตกรรมร่วมสมัย และแนวโน้มสารสนเทศเพื่อการศึกษาในอนาคต จะพาทุกท่านก้าวเข้าสู่ยุคของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะ ทุกท่านจะได้เห็นถึงแนวโน้มนวัตกรรมทางด้านไอทีเพื่อการศึกษา ทฤษฎีการเรียนรู้ที่สำคัญในอนาคต รวมถึงทักษะคุณลักษณะ และกรอบแนวคิดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ที่สำคัญ รวมทั้งจะได้รู้จักเทรนด์ใหม่ๆในการใช้นวัตกรรมไอทีเพื่อการศึกษา ภายใต้ชื่อของ Magics โดยมีวัตถุประสงค์การเรียนรู้ ดังนี้คือ 1. ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้ 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายทฤษฎีการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21 ได้ 3. ผู้เรียนสามารถอธิบายตัวอย่าง และอธิบายเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา บนพื้นฐานของการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ได้ค่ะ ค่ะในหัวข้อแรกนี้นะคะ เราจะไปเรียนรู้ถึงเรื่องของแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ไปดูกันนะคะ ว่าการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นั้น รูปแบบการเรียนการสอน รวมถึงตัวของผู้เรียนจะเปลี่ยนแปลงไปจากปัจจุบันอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลยค่ะ ปัจจุบันโลกได้ก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21 ซึ่งเป็นช่วงที่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็ว มีการค้นพบองค์ความรู้ใหม่ๆ ตลอดเวลาอย่างต่อเนื่อง ในลักษณะทวีคูณ ทั้งนี้รวมถึงองค์ความรู้ด้านสารสนเทศ ที่มีการขยายตัวอย่างทวีคูณเช่นเดียวกันค่ะ เราไม่ได้กล่าวขึ้นเองนะคะ เอกสารทางวิชาการของยูเนสโกรายงานว่า ในแต่ละวันจะมีบทความทางวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการมากกว่า7,000 ชิ้นเลยทีเดียวค่ะ จนถึงมีผู้กล่าวเปรียบเทียบไว้ว่า ความรู้ที่มนุษย์สะสมมาตั้งแต่สร้างโลกจนถึงกลางศตวรรษที่ 20 นั้น มีปริมาณเท่าๆกับความรู้ที่มนุษย์ค้นพบในช่วง 50-60 ปี ที่ที่เพิ่งผ่านมาเท่านั้นเองค่ะ น่าตกใจใช่ไหมคะ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ยังทำให้เกิดการพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยให้คนเราสามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ รวมทั้งข้อมูลสารสนเทศ หรือเนื้อหาในรูปแบบดิจิทัลทั้งในรูปแบบที่เป็นวิชาการ และในรูปแบบของความบันเทิงค่ะ การพัฒนาเครื่องมือเพื่อการเข้าถึงเนื้อหารูปแบบดิจิตอลดังกล่าว ส่งผลให้เด็กที่อยู่ในวัยศึกษาเล่าเรียน เกิดการเปลี่ยนแปลงวิธีการใช้ชีวิต รวมถึงวิธีการเรียนรู้ของตนเอง ถ้าจะพูดกันง่ายๆนะคะ ก็คือผู้เรียนยุคใหม่ มักใช้เวลาส่วนใหญ่ของชีวิตประจำวัน ไปกับการใช้เครื่องมือเพื่อเข้าถึงสื่อดิจิตอลต่างๆนั่นเองค่ะ ซึ่งเครื่องมือที่กล่าวถึงนั้นก็คือ เครื่องมือที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้คนรอบตัว เช่น โทรทัศน์ โทรศัพท์มือถือ เครื่องเล่นเกม เครื่องเล่นเพลง iPod คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต เป็นต้น ซึ่งเห็นได้ชัดเลยนะคะว่า แตกต่างไปจากเด็กในยุคก่อนๆ เป็นอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องของสังคมรอบๆตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บทบาทของผู้เรียนที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก สังเกตได้จากการที่เยาวชนใช้เวลาเกือบหนึ่งในสามของแต่ละวัน ไปกับการเล่นอินเทอร์เน็ต เล่นเกม เล่นคอมพิวเตอร์ เล่นโทรศัพท์มือถือ และดูโทรทัศน์ แต่ในขณะเดียวกัน การเรียนการสอนในชั้นเรียน รวมถึงวิธีการสอนของผู้สอนกับเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆ ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของตัวผู้เรียนและสังคมรอบตัวของผู้เรียน อีกทั้งเนื้อหาการสอนของผู้สอนก็ไม่สามารถนำไปเชื่อมโยงใช้ได้กับชีวิตจริง หรือประยุกต์เข้ากับการใช้ชีวิตของผู้เรียนได้ สิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้เรียนขาดแรงจูงใจในการเรียนรู้ และส่งผลให้เกิดความเบื่อหน่ายในการศึกษาเล่าเรียนในที่สุดค่ะ การปรับตัวของผู้สอนที่ไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของผู้เรียนทำให้เกิดช่องว่างระหว่างความรู้และทักษะ ที่ผู้เรียนได้รับจากการเรียนในห้อง กับความรู้และทักษะ ที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หรืออาจจะกล่าวได้อีกว่า เนื้อหาหลักสูตร รวมถึงวิธีการเรียนการสอนในปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างช้าๆไม่ทันกับการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์หรือองค์ความรู้สมัยใหม่อย่างในปัจจุบัน รวมทั้งเครื่องมือ และเทคโนโลยีการเรียนรู้อันหลากหลาย ที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง อีกทั้งความต้องการทักษะใหม่ๆ ที่จำเป็นสำหรับการทำงาน และการใช้ชีวิตในสังคมและชุมชนยุคใหม่ โดยช่องว่างดังกล่าว ได้ตอกย้ำความจำเป็น ในการปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้อย่างเร่งด่วนค่ะ ซึ่งหนึ่งในความพยายามในการปรับตัวของโลกแห่งการศึกษาเรียนรู้ก็คือ การเรียนรู้ในศตวรรษที่21 หรือ Learning in the 21st Century ซึ่งเป็นแนวคิดเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นของผู้เรียน ที่ต้องการเชื่อมโยงและก็ลดช่องว่าง ระหว่างความรู้ทักษะที่ผู้เรียนนะคะศึกษาเรียนรู้ในสถานศึกษากับความรู้และทักษะที่ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ค่ะ โดยลากลึกของแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นี้ เกิดจากความพยายามของเหล่านักการศึกษา นักธุรกิจและผู้บริหารที่รับผิดชอบในการวางนโยบายด้านการศึกษาในสหรัฐอเมริกาจำนวนหนึ่ง ที่เห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมของเยาวชน ให้มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงานและการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 ซึ่งแนวคิดนี้เอง กระทรวงศึกษาได้นำมาเป็นฐานความคิดในการพัฒนาหลักสูตรระดับโรงเรียน เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน และเนื่องจากทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 นี้เป็นเรื่องใกล้ตัวนะคะ จึงเป็นเรื่องไม่ยากเลยที่จะทำความเข้าใจกับแนวคิดดังกล่าว เพื่อจะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลในการพัฒนาผู้เรียนของเราค่ะ คงไม่มีใครปฏิเสธนะคะว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมาย โดยเฉพาะในเรื่องของการศึกษาค่ะ สิ่งนี้ส่งผลต่อแนวโน้มนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา ที่มุ่งเน้นไปที่ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 หรือทักษะที่จำเป็นสำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เมื่อทราบอย่างนี้กันแล้ว อย่ารอช้านะคะ เร่งพัฒนาตัวเองเพื่อให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง และเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อพวกเราก้าวสู่ ศตวรรษที่ 21 ได้อย่างไม่อายใครค่ะ